วัสดีค่ะ พี่เมย์ชวนหักหมวกค่ะ หมวกใบนี้ กำจัดเศษไหมที่เรามีนะคะ เล่นสีสลับสีได้ตามใจชอบเลยนะคะ ของพี่พี่เล่นสีทั้งหมดที่มีที่เป็นเศษอะค่ะก็จับเรียงไปเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสงานออกมาจะสวยค่ะ เพราะว่ามันถูกขั้นด้วยสีฟ้า มันทำให้ดูดูงานมันกลมกลืนกันนะคะ ลายนี้ถักจากลายธรรมดานะคะ ลาย X คอทอหรือลาย F พอหนึ่งคอ นะคะ ถักสลับกันแล้วก็มีขั้นด้วยโซ่ งานเราจะเริ่มจากโซ่นะคะ ของพี่พี่ขึ้นด้วยหนึ่งร้อยสองโซ่ เงื่อนไขก็คือจำนวนรวมของตัวโซ่เนี่ย หารด้วยสามลงตัว จะลดจะเพิ่มก็หารสามลงตัวนะคะ ถักจากข้างล่างสลับสีเรื่อยๆวนขึ้นมา งานจะมาปิดด้านบน หมวกใบนี้เวลาใส่เราจะใช้แบบรูดนะคะ เราไม่ต้องไปกังวลเรื่องการการลดห่วงเพิ่มห่วงตอนเริ่ม เราถักขึ้นมาเป็นทรงกระบอก มันใส่ได้สองอย่าง นะคะ ใส่เป็นปลอกคอกันหนาวได้ใส่เป็นหมวกได้นะคะ เท่ ๆเก๋ๆค่ะ ใบนี้สามารถปลดตรงนี้ได้ นะคะนะคะก็ใส่เป็นเป็นปลอกแบบนี้ได้ สีแล้วแต่เราชอบนะคะ สลับได้เลย เอาสีเศษที่เรามีนะคะ ดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยค่ะ ใบนี้ไม่ยากค่ะ มือใหม่หัดถักทำได้นะคะอถักหมวกไม่ใช่เรื่องยากง่าย ๆ คุณก็ทำได้ ลองดูนะคะ ตรงนี้เราก็ผูกโบ ลงมือเลยค่ะ ใบนี้สวยค่ะ แนะนำอุปกรณ์นะคะสำหรับถักหมวกใบนี้นะคะ หมวกใบนี้พี่จะใช้สีฟ้าเป็นสีฐานนะคะ แล้วที่เหลือไหมเศษที่เรามีทั้งหมดเลยค่ะ ไม่ต้องสนใจว่าสีอะไรนะคะ มีเหลืออย่างละเล็กละน้อยนะคะ เอามาใช้ให้หมด เดี๋ยวพี่จะถักให้ดูนะคะ มันจะออกมาเป็นหมวกสีรุ้งนะคะสลับไอ้ถักสลับสีเล่นกับสีฟ้าที่เป็นสีฐานนะคะ หมวกใบนี้ จะเป็นหมวกเก่าๆอีกใบหนึ่งนะคะ แล้วก็เข็มโคเชที่พี่ใช้ พี่ใช้เข็มทองสองหัวนะคะ เบอร์ที่ใช้พี่จะใช้หกทับศูนย์ พี่จะใช้หกทับศูนย์ถักไหมพรมสี่พาย เส้นเดียวนะคะ เพื่อต้องการให้งานออกมานุ่มๆ ทีนี้ถ้าคุณมีคำถามว่าคุณใช้เบอร์อื่นได้ไหมใช้เบอร์อื่นได้ แต่ขนาดจะไม่เหมือนพี่หน้าตาชิ้นงานจะไม่เหมือน เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดไหมอย่างเดียวกัน เข็มอย่างเดียวกันนะคะ แล้วคุณจะเห็นงานเหมือนกับ ที่คุณเห็นในคลิปค่ะนะคะ เข็มสอดค่ะนะคะ ตัวนี้เอาไว้เก็บเศษไหม แล้วก็กันไกหรือที่ตัดแบบนี้นะคะ อุปกรณ์เรามีเท่านี้นะคะ เรามาเริ่มลงมือถักกันเลยค่ะ หมวกใบนี้นะคะ เราจะถักจากข้างล่างขึ้นข้างบน เราจะเริ่มงานแบบโซ่นะคะ วิธีคำนวณนนะคะว่าเราจะใส่ได้ขนาดไหน ให้เราถักเป็นโซ่ยาวออกมานะคะ แล้วก็วัดรอบศีรษะเรานะคะ วนรอบนะคะ เอาแค่พอดีพอดีไม่ต้องคับนะคะ เอาพอดีพอดีนะไม่หลวมไม่แน่นนะคะ ทีนี้พอเราได้ขนาดพอดีเสร็จแล้วเนี่ย เรานับจำนวนรวม จำนวนรวมทีละช่องโซ่เลยนะคะ จำนวนของโซ่ทั้งหมดนะคะ ลายนี้ใบนี้ต้องหารสามลงตัวนะคะ ของพี่นะคะ วนรอบเลยอะ่ะ หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหารสามไม่ลงตัว พี่ก็เลยบวกไปอีกสองเป็นร้อยสองนะคะร้อยสองหารสามจะได้สามสิบสี่อ่ะทีนี้พอเราได้ขนาดของเราแล้วนะคะ เพิ่มหรือลดขนาดนะคะ เพิ่มทีละสามลดทีละสาม เอาง่ายๆว่าจำนวนของโซ่นับรวมแล้วหารสามต้องลงตัวนะคะ ไม่งั้นลายไม่ลงตัวค่ะ พอเราได้เสร็จแล้วนะคะ อันนี้เป็นด้านยาว อันนี้เป็นด้านสั้น เอาหัวเข็มนะคะ แทงตรงจุดโซ่ที่เราเริ่มถัก เอาไหมยาวนะคะใส่ไว้ในมือ นี่นะคะ ไหมยาวใส่ไว้ในมือแล้วเราดึงผ่าน นี่นะคะ ดึงผ่านออกมา งานมันจะเชื่อมกันแบบนี้นะคะ แถวที่หนึ่งเราจะเริ่มด้วยโซ่สามแล้วเราจะถักพอหนึ่งคอหรือเอฟนะคะ บนรอบแทงเข้าไปในโซ่แบบนี้นะ ขึ้นมามีสามรวบสองรวบสองแบบนี้ค่ะ นี่นะคะ แทงไปที่โซ่ขึ้นมามีสาม รวบสองรวบสองแบบนี้นะพี่ใช้เข็มทองสองหัวเบอร์หกทับศูนย์ถักนะคะเพราะต้องการให้ตัวลายเอฟออกมาเนี่ย มันนุ่มไม่กระด้าง เวลาถักเป็นหมวก แล้ว จะใส่สบาย เบอร์เล็กกว่านี้ถักได้ไหม ถักได้ แต่งานคุณจะแน่น แล้วงานคุณจะออกมาที่คุณเห็นหน้าตาจะไม่เหมือนที่พี่ถักนะคะ เพราะฉะนั้นดีที่สุดหัวเข็มเหมือนกัน ไหมเหมือนกันนะคะ นี่นะคะ พันหัวเข็มแทงลงไปตรงโซ่เนี่ยค่ะ ขึ้นมามีสาม รวบสอง รวบสองแบบนี้นะคะ ถักวนรอบพี่ขึ้นด้วยหนึ่งร้อยสองโซ่นะคะ ของตัวพี่เอง เวลานับพี่ต้องได้หนึ่งร้อยสองหลัก โซ่สามนับเป็นหลักที่หนึ่ง เดี๋ยวมาถึงตรงนี้นะคะ แล้วเรานับหลักทั้งหมดว่าเราได้เท่าไหร่ เราจะปิดงานแถวที่หนึ่งนะคะ ตอนเริ่มพี่เริ่มด้วยหนึ่งร้อยสองโซ่ พราะฉะนั้นตอนถักวนมาจนถึงตรงนี้นะคะ นับจำนวนหลักที่เป็นตัว F ทั้งหมดรวมโซ่ด้วยจะได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยสองนะคะ ปิดงานนะคะ นับขึ้นไปตรงโซ่ที่สาม แทงหัวเข็มตรงโซ่สามนะคะ แล้วดึงไหมผ่านออกมาค่ะ เรายังถักสีฟ้าอยู่นะคะ ตรงนี้เราจะเริ่มลายนะคะ พอเราเอาไหมขึ้นมาแบบนี้แล้ว ให้เราแทงซ้ำลงไปที่เดิม ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งมันจะมีสองห่วงแล้วถัก x นะคะ x หรือคอทอนะคะ รวบแบบนี้ ที่บอกว่าลายนี้มันจะต้องหารด้วยสามลงตัว ตรงนี้มันจะขั้นด้วยโซ่สองพอขั้นโซ่สองเสร็จแล้วนะคะ มันจะใช้ทีละสามหลัก นี่นะคะ หนึ่งสองสามนะคะเวลานับนะคะมันจะนับ ตัวนี้ยังไม่นับ นับหลักหนึ่งสอง มันลงที่หลักที่สามเห็นไหมคะตัวที่สองจะเห็นชัด พอโซ่สองนะคะ มันจะข้ามไปหลักหนึ่ง หลักสองหลักสามนะคะ เวลาใช้เอามือปิดหลักนี้ไว้ โซ่สองมันจะข้ามไปสองหลักแล้วจะลงหลักที่สามอย่างนี้นะคะ แล้วก็ถักวนไป มันจะใช้สามหลักอะคะ่ะหนึ่งสองข้ามไปสองหลักหนึ่งสองแล้วลงหลักที่สามค่ะจำนวนรวมต้องหารด้วย สามลงตัวนะคะ หนึ่งสองนะคะข้ามมาลงหลักที่สาม โซ่สองนะคะ ข้ามสองหลักลงหลักที่สาม หนึ่งสอง ลงหลักที่สามถักวนมาจนถึงตรงนี้นะคะ เราจะจบงานแถวที่หนึ่งของแถว ลาย นะคะ แถวแบบนี้พี่เรียกแถวลายนะคะ นะคะ ที่เป็น x โซ่สองแล้วก็ x แบบนี้นะคะ ลายเราจะมีแค่สองแถวนะคะ แถวที่เป็นแถวลายแถวขั้น พี่จะขั้นด้วยสีฟ้านะคะ แล้วก็ลายที่เราจะถักเนี่ย จะเป็นสีต่างนะคะ เวลาเราปิดงานนะคะ หลังจากที่เราถักตัวนี้มา เราจะจบโดยการถักโซ่สองแล้วแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะ เราดึงไหมผ่านออกมาเลยค่ะ เป็นการจบงานแถวลายแบบนี้นะ ทีนี้เราจะเปลี่ยนสีไหมเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะคะ วิธีเปลี่ยนสีไหมจะเปลี่ยนเหมือนกันหมด และตำแหน่งเดียวกันหมดเลยนะคะฟันหัวเข็มออกมาแบบนี้นะคะ มันจะมีอยู่สองห่วงเอามือนิ้วกลางจับสองสีนี้ไว้ แล้วเอาไหมที่เราจะเปลี่ยน ไว้ด้านหลังงานนะคะ เหลือหางยาวนิดนึง เพื่อเอาไว้เก็บงานตอนที่เก็บซ่อนเศษนะคะ นี่นะคะ วางไหมที่เราต้องการไว้ด้านหลัง ดึงไหมสีน้ำเงินผ่านสีฟ้าออกมาค่ะ แล้วดึงสีฟ้าตรงนี้ล็อกนี่นะคะ พอดึงล็อกเสร็จแล้วห่วง มันจะเล็ก ลง นิดนึง จับไหมฟ้ากับไหมสีน้ำเงินมาทางซ้ายอย่างนี้นะ เราจะล็อกห่วงอีกรอบหนึ่งล็อกแบบนี้นะคะ เอาหัวเข็มนะคะ ลงไปในช่อง ขึ้นมามีสอง นี่นะ ขึ้นมามีสองแล้ว ดึงผ่าน เป็นการล็อกไหมค่ะ ลายนี้นะคะ ถักไม่ยากนะคะ แต่ให้ระวังตรงจุดเริ่มต้นกับจุดจุดสิ้นสุดในการเปลี่ยนไหมแล้วลายเราก็จะหักด้วยโซ่สามสำหรับหลักที่หนึ่งนะคะ พอโซ่สามเสร็จแล้ว เราถักพอหนึ่งคอ ลงไปในช่อง สองครั้งรวมโซ่ด้วยก็จะเป็นสามหลักพอดี นี่นะ แล้วทุกช่องที่เป็นโซ่นะคะ เราจะถักพอหนึ่งคอ หรือเรียกอย่างว่า F นะคะ สามครั้งลงไปในช่องโซ่ พี่ถักด้วยหัวเข็มหกทับศูนย์นะคะ เพราะต้องการให้งานออกมานุ่มๆไม่กระด้าง นะคะ เราก็ถักพอหนึ่งคอลงไปในช่องโซ่สามครั้งค่ะ นี่นะคะ แล้วก็ข้าม ข้ามมาลงตรงช่องโซ่ ลายจะมีอยู่เท่านี้นะคะ แต่ว่าต้องอาศัยเทคนิคในการเปลี่ยนสี แล้วก็เล่นสี หมวกใบนี้จะสวยตรงเล่นสีนะคะ ถักสีเดียวได้ไหมถักได้ค่ะ แต่ไม่สวยนะคะ เพราะว่าเล่นสีจะสวยกว่า นี่นะคะ ถักวนไปนะคะ เดี๋ยวพี่จะปิดงานสีน้ำเงินให้ดูค่ะ เราจะปิดงานสีน้ำเงินนะคะ หลังจากที่เราถัก ข้อหนึ่งข้อสามครั้งลงไปในทุกช่องโซ่ หน้าตางานออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะ ตอนที่เราปิดงานสีน้ำเงิน เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีน้ำเงินเป็นสีฟ้า แล้วไหมสีน้ำเงินเราจะตัดเลยนะคะ ตัดข้างหลังเผื่อเอาไว้เย็บเก็บนะคะ เราแทงลงไปตรงโซ่ที่สามเนี่ยค่ะพอแทงแทงแทงโซ่ที่สามเสร็จแล้วนะ ดึงผ่าน นี่นะคะ ถ้าเราปิดงานสีน้ำเงินปกติเราจะปิดแบบนี้ อ่ะทีนี้เราจะเปลี่ยนไหมนี่นะคะ แทงลงไปตรงสีน้ำเงินค่ะ ออกมามีสอง อย่าเพิ่งรวบนะคะ เอามือจับไว้ แล้วปล่อยสีน้ำเงินค่ะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าขึ้นมา สีฟ้าอยู่หลังงานนะคะ แล้วเอามือเอามือนิ้วกลางข้างซ้าย ช่วยจับไว้แบบนี้ อย่าดึงล้างมากนะคะ แล้วก็ดึงผ่านออกมา ดึงผ่านออกมาตอนนี้นะคะ เราตัดสีน้ำเงินได้เลย ตัดเผื่อเย็บเก็บด้วยนะคะสีน้ำเงินตอนนี้จะไม่ได้ใช้แล้วนะคะ งานจะเป็นสีฟ้า สีฟ้าเดี๋ยวเราจะถักเหมือนกับแถวแรกที่เราถัก เราล็อกก่อนนะคะ วิธีล็อกวนกลับมาตรงช่องนี้นะคะ ขึ้นมามีสองแต่ตัวนี้เราจะถัก x นะคะ เนี่ยค่ะ เป็น x ตัวที่หนึ่ง ถ้าตรงสีน้ำเงินมันหลวม เราดึงได้นะคะ หลังจากนั้นก็ขั้นด้วยโซ่สอง แล้วถัก x ลงตรงนี้ทุกช่องค่ะ โซ่สองนะคะ ถักลงตรงช่อง มันจะลงตำแหน่งเดิมกับตอนที่เราถักแถวแรก เนี่ย ลงตรงนี้ ช่องระหว่างหลักของพอหนึ่งคอ มันจะแบ่งพอหนึ่งคอออกเป็นสาม สามสามนะคะ โซ่สองค่ะ ลงตรงนี้ ตรงช่องระหว่างหลัก ขึ้นมามีสองแล้วก็รวบ โซ่สองนะคะ ขึ้นมามีสองแล้วก็รวบ อย่าถักตึงนะคะ ถักตึงเดี๋ยวงานออกมาตัวมันจะไม่สวย ถักวนนะคะ แล้วเดี๋ยวงานจะมาจบทางนี้เพื่อเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งค่ะ เราจะปิดงานแถวสีฟ้าอ่อนนะคะ ที่เป็นแถวใช้สลับนะคะ เวลาปิดจะปิดเหมือนเดิมกับตอนที่เราเริ่มต้น นี่นะคะ เราจะแทงลงไปตรงจุดเริ่มตรงนี้นะคะ ตรงโซ่เนี่ยค่ะ แล้วเราก็ดึงผ่าน เวลาจบงานจะจบแบบนี้หมดนะคะ ทีนี้ตอนนี้เราจะเปลี่ยนสีนะคะ วิธีเปลี่ยนสีเอาหัวเข็มเนี่ยนะคะ ใส่ลงมาในช่อง ดึงออกมาสองห่วง เอามือขวานิ้วกลางจับไว้ ไหมที่เราจะเปลี่ยนเข้าด้านซ้ายมือนะคะ เอาผ้าด้านหลังงานค่ะ แล้วดึงสีม่วงออกมา พอดึงสีม่วงเสร็จนะคะ ดึงสีฟ้านิดนึงให้มันกระชับเนี่ยนะคะ ตรงนี้เราจะล็อกไหมนะคะ เวลาเราล็อกไหม เอาหัวเข็มลงไปในช่องนะคะ พอขึ้นมา ขึ้นมาเสร็จแล้วเราล็อก นะคะแล้วเราก็ขึ้นด้วยโซ่สาม ให้ระวังตรงนี้นะคะ ตรงที่เปลี่ยนสี ตรงสีม่วงเนี่ยค่ะ ตรงที่ล็อกไหม เพราะถ้าเราไม่ล็อก เวลาเราถักโซ่ งานตรงโซ่ตรงเนี้ยที่เราปิดงานมันจะกลางออกมา แล้วเราก็ถักตรงนี้ โซ่สาม พอหนึ่งคอ นะคะ ลงไปทุกช่องโซ่ที่เราทำเมื่อกี้ไว้นะคะ งานมันก็จะเริ่มสลับสีอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะคะ ผังลายจะมีอยู่แค่นี้นะคะ จะมีอยู่แค่ ถักสีฟ้าอ่อนเป็นตัวสลับสี แล้วก็ที่เหลือตรงที่ถักพอหนึ่งคอก็สีแล้วแต่ที่เราจะเล่นนะคะ เดี๋ยวจะเปลี่ยน ปิดงานสีม่วง เพื่อเปลี่ยนเป็นสีฟ้าให้ดูอีกรอบหนึ่งค่ะ แล้วก็เราก็ถักยาวนะคะ ความสูงก็ตามต้องการ ของพี่พี่จะถักสิบนิ้วนะคะ สลับสีไปเรื่อยๆ วิธีสลับสีก็จะเหมือนกันนะคะนี่นะคะ เราก็ถักพอหนึ่งข้อไป พันหัวเข็มไปในช่องนะคะ ขึ้นมามีสามลบสอง ลบสองแบบนี้นะคะ เรียกคอหนึ่งคอ ถักวนไปนะคะ เดี๋ยวจะปิดสีม่วงให้ดูทางนี้อีกรอบหนึ่งค่ะ หลังจากที่เราสลับสีเป็นสีม่วงวนมาจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะ พี่จะปิดงานสีม่วงเพื่อเริ่มตัวสีฟ้าให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ ตรงนี้สีม่วงนะคะ เราแทงลงไปตรงโซ่สามตรงที่เราเริ่มนะคะ ้นะคะ เราขึ้นมามีสอง มีสองหลักนะคะ แล้วก็เราก็เปลี่ยนสีฟ้า ที่เป็นสีที่เราจะถักขั้นนะคะ เข้ามาไว้ในมือ ดึงนะคะ ดึงสีฟ้าขึ้นมา พอดึงสีฟ้าขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะ ตรงนี้เราจะต้องถัก x ให้ระวังตรงนี้นะคะ มันจะเป็นไหมโผล่ขึ้นมา โซ่หนึ่งนะคะ ลงไปในช่อง แล้วเราก็ถัก x นะคะเป็นการล็อกไหมนะคะ แล้วเราก็ถักโซ่สองลงไปได้เลย อันนี้เป็นวิธีเปลี่ยนนะคะ เวลาเราจบงานเราก็มาจบตรงนี้ ลายมีเท่านี้นะคะ วิธีเปลี่ยน หลังจากที่เราถักสี สีที่เป็นสีขั้นแล้ว ถ้าจะเปลี่ยนสีก็ย้อนกลับไปดูตอนที่เราเปลี่ยนสีน้ำเงินหรือสีม่วงได้นะคะ ถักความสูงทั้งหมดสิบนิ้วค่ะ หลังจากที่เราถักสลับสีนะคะ สีตามชอบนะคะ แล้วแต่ที่เรามีนะคะ จนได้ความสูงตามที่เราต้องการนะคะ สีไม่จำเป็นต้องเหมือนพี่นะคะ ก็แล้วแต่เศษไหมที่เรามีนะคะ ตรงนี้นะคะ ถึงสิบนิ้วแล้ว เราจะเก็บงานด้านบนนะคะ พี่จะเก็บเป็นลายพัดนะคะ เพื่อเอาตรงนี้เป็นที่รูด เราก็จะเริ่มตรงนี้ก่อนด้วยโซ่สาม แล้วเราก็จะถักพอหนึ่งคอ ลงไปนะคะ พอหนึ่งคอลงไปสามครั้ง รวมกับโซ่นะคะ เป็นสี่ แล้วเราก็ข้ามมาค่ะ ข้ามมาลงตรงเอ็กนี่นะคะ แถวที่เราจะเก็บเป็นแถวที่ต่อจากแถวสลับสีนะคะ พันหัวเข็มนะคะ ลงตรงนี้ค่ะ แล้วเราก็ถักลายพัดค่ะ เราถักพอหนึ่งคอลงไปนะคะ ทั้งหมดหกครั้ง แล้วก็ลงตรงเอ็กตรงนี้นะ ถักเอ็กค่ะ งานจะเป็นแบบนี้นะคะ ถักวนไปจนครบนะคะ ปิดงานลายพัดค่ะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บริมนะคะ กครั้งค่ะ หกครั้งแล้วก็มาลงตรงกลาง x ตรงนี้ ถัก x ค่ะ นี่นะคะ ถักวนไปแล้วเดี๋ยวจะมาปิดตรงนี้อีกสองหลัก หลังจากที่เราถักลายพัดนะคะ ปิดงานขอบด้านบนวนรอบนะคะ ตอนที่เราเริ่มตรงนี้เราเริ่มด้วยสี่หลักนะคะ ตอนที่เราปิดงานเราจะถักลงไปอีกสองหลักเพื่อให้ครบหก เวลาปิดนะคะ นับขึ้นไปตรงโซ่ที่สามค่ะ แทงแล้วก็ดึงไหมผ่านออกมาแบบนี้นะแล้วทีนี้เราจะเก็บเศษไหม เราก็ตัดนะคะ แล้วดึงตรงนี้ออกมา พอดึงออกมาเสร็จแล้วก็ใช้เข็มสอดช่วย เก็บเศษ เราจะแทงตัวเข็มนี่นะคะลงไปตรงโซ่ของหลักถัดไปค่ะเพื่อให้งานมันเชื่อม นี่นะคะ โซ่มันจะหายไปแบบนี้เก็บซ่อนด้านในนะคะ แล้วเดี๋ยวพี่จะให้ดูตอนที่เราเปลี่ยนไหม ที่ผ่านมานะคะ ตรงไหนที่เป็นสีฟ้าเราก็เก็บซ่อนสีฟ้า นี่นะ เราก็ตัด ทีนี้เราย้อนกลับไปดูงานของเราตอนที่เราเปลี่ยนสีด้านใน ถ้าใครใช้สีเยอะมันก็จะเยอะแบบนี้นะคะ แต่ละเส้นมันจะมีอยู่ มันจะมีอยู่สองอันอะให้ดู อย่างตรงนี้ตั้งแต่เราเริ่ม เห็นไหมคะ ตอนแรกเราเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วพอตารหลังเราถักสีน้ำเงินเสร็จ เราปล่อยสีน้ำเงินนะคะ ปล่อยสีน้ำเงินแล้วตัดออกมาแบบนี้ทีนี้เรากลับไปมัดค่ะ มัดเงินตายนะคะ อย่าดึงล้างมากนะคะ พอมัดเงินตายแต่ละสีนะคะ เข้าด้วยกันแบบนี้แล้วเก็บเศษเราจะเก็บคู่ เนี่ยค่ะ เราก็ใช้เข็มสอดช่วย ตรงที่เป็นสีน้ำเงินเราเก็บซ่อนตรงสีน้ำเงินนะคะ อย่าให้งานโผล่ออกไปตรงตรงข้างนอกนะคะ เนี่ย เก็บซ่อนไปตามสีน้ำเงิน ทีนี้ตรงไหนเป็นสีม่วง เราก็ไปเก็บซ่อนตรงสีม่วง แล้วเราก็ตัด ไปดูสีอื่นนะคะ ถ้ามีสีม่วงสองเส้น เราก็จับมัด แล้วเราก็เก็บเศษเหมือนกัน เก็บให้หมดตรงนี้นะคะเก็บให้เรียบ แล้วเดี๋ยวเรามาถักขอบตรงนี้กันค่ะ ต่อไปเรามาดูวิธีเก็บริมหมวกนะคะ เราจะต่อไหมนี่นะคะ ต่อไหมเป็นปม เดี๋ยวลิงก์ที่วิธีการต่อไหมตัวเนี้ยเดี๋ยวพี่จะลงไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ตามไปดูได้นะคะ ต่อเสร็จแล้วก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ เราก็จะถักขอบ แถวแรกที่เราถักเนี่ยค่ะ จะเป็นแถว แถวหนึ่งของขอบนะคะ ขอบเราจะถัก ที เกี่ยวหน้ากับ ที เกี่ยวหลังนะคะ ใช้หกทับศูนย์ถักเหมือนเดิม เริ่มตรงนี้นะคะ เริ่มตรงที่เป็นฐานแรกที่เป็นโซ่ นี่นะเราแทงลงไปตรงนี้ ตรงโซ่ที่เริ่มเนี่ยค่ะ นี่เลย ขึ้นโซ่สองนะคะ โซ่สองเสร็จแล้วถักทีเกี่ยวหน้าค่ะ ที่เกี่ยวหน้าขึ้นมามีสามแบบนี้นะคะ แล้วรวบ พันหัวเข็มนะคะ ที่เกี่ยวหลังค่ะ เกี่ยวหลังงานจะขึ้นด้านหลังนะคะ แล้วก็รวบ พันหัวเข็มนะคะ ที่เกี่ยวหน้า พันหัวเข็มถักที่เกี่ยวหลังค่ะ เกี่ยวหน้า เกี่ยวหลัง พันหัวเข็มเหมือนถักพอหนึ่งคอนะคะ เกี่ยวห่วงออกมาสามแบบแล้วรวบพร้อมกัน งานออกมาจะหน้าตาเป็นแบบนี้ ถักทีเกี่ยวหน้ากับทีเกี่ยวหลังสลับไปนะคะ เดี๋ยวจะปิดงานให้ดูนะคะสำหรับแถวที่หนึ่งของงานถักขอบค่ะ แถวหนึ่งของขอบล่างนะคะ เราจะเริ่มโดยการที่ขึ้นโซ่สองแล้วก็ถักทีเกี่ยวหน้าสลับกับทีเกี่ยวหลังนะคะ จนงานวนมานะคะ งานวนกลับมาตรงนี้จะเป็นทีเกี่ยวหน้า เราจบแบบนี้นะ โซ่จะกลายเป็นเกี่ยวหลังนะคะ เราก็แทงลงไปตรงช่องว่าง นี่นะคะ แล้วเราก็ขึ้นด้วยโซ่สอง แถวที่สอง แถวที่สาม แถวที่สี่นะคะ หรือแถวต่อๆไปถ้าเราจะถัก ตรงไหนที่เป็นเกี่ยวหน้าเราก็ถักเกี่ยวหน้านะคะ ตรงไหนที่เป็นเกี่ยวหลัง เราก็ถักเกี่ยวหลังค่ะ ด้วยลายทีนะคะ พันหัวเข็ม เกี่ยวหน้าค่ะ ขึ้นมามีสามแล้วรวบ เกี่ยวหลังนะคะ ความสูงตามชอบนะคะ ของพี่ พี่จะถักสามแถวค่ะ ถักอีกแถวหนึ่งก็จะปิดงานตรงขอบแล้วนะคะ หลังจากที่เราถักขอบหมวกนะคะ ได้ความสูงตามต้องการนะคะ ของพี่พี่ถักทีเกี่ยวหน้ากับทีเกี่ยวหลังเนี่ยสามแถว รวมกับแถวแรกเลยที่เราขึ้นลายเอฟ หรือพอหนึ่งคอวนรอบนะคะ รวมเป็นสี่นะคะ ปิดงานนะคะ ตรงนี้ ลงไปตรงช่องว่างระหว่างโซ่กับหลักค่ะ ตัดไหม แล้ว ดึงออกมานะคะ เราจะเก็บซ่อนเศษไหมค่ะ เข็มเราใช้เข็มสอด เข็มปักคอตติสเข็มแบบนี้เข็มเล็กอย่างนี้ก็ใช้ได้นะคะ เราก็เก็บเศษ เวลาเอาไหมใส่เนี้ยนะคะ บีบตัวนี้ให้ชิด แล้วก็เอาไว้ใกล้ๆเข็มไงค่ะ แล้วก็ใส่เข้าไป อ่ะทีนี้เวลาเราจะเชื่อม เราก็แทงลงไปตรงโซ่ที่เป็นที่เป็นโซ่ที่จะถักกัน ต่อไปตรงนี้ค่ะ แทงลงไปเลย แล้วดึง โซ่มันจะเชื่อมต่อกันแบบนี้นะคะ หมวกใบนี้เราไม่ได้เราไม่ได้ใส่แบบเบิ้ลขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เก็บสอดข้างใน ถ้าเราใช้เข็มเล็กอะค่ะ เวลาเวลาเก็บเศษไหมมันจะเก็บได้ง่ายนี่นะคะ ดี๋ยวต่อไปเราจะทำเป็นสายลูดนะคะ ขั้นตอนสุดท้าย ตอนนี้เราก็ได้หมวกเรา ขาดสายลูดอย่างเดียวค่ะ ขอบก็ได้แล้วนะคะ ข้างบนก็ได้แล้ว เดี๋ยวสายลูดเราเราจะลูดเพื่อให้เป็นทรงขยุ่มแบบนี้นะคะ เดี๋ยวมาดูวิธีทำสายลูดตรงนี้ค่ะ หลังจากที่เราปิดงานนะคะ งานขอบแล้วก็เก็บเศษไหมเรียบร้อยนะคะ แล้วก็ด้านบนนะคะ ต่อไปเราจะทำตัวขยุ่มข้างบนเนี่ยค่ะนะคะ หมวกเราจะเป็นใส่ได้สองอย่างนะคะ เป็นปอกคอได้ แล้วก็เป็นหมวก หมวกทรงรัดแบบนี้นะคะ วิธีทำนะคะ เดี๋ยวเราจะทำตัวนี้ออกมา ตัวผู้เนี่ยค่ะ อย่างแรกเลยถักโซ่ออกมาก่อน ได้ความยาวตามต้องการแล้วเราดึงดึงตัวนี้ออกมาเป็นเงื่อนตายแบบนี้นะคะ แล้วเราจะทำผู้วิธีทำผู้นะคะ เหมือนกับตอนที่เราทำปอมๆเอาไหมอะค่ะ ใส่เข้าไปตรงตรงนิ้ว หนี้นะ แล้วพันค่ะกลางนิ้วออก พันทั้งหมดสิบรอบ แปดเก้า สิบ นี่นะคะ พอครบสิบนะคะ อันนี้ขึ้นมาไว้บนหัวไม่โป้งเรา แล้วไหม ไหมลอดผ่านมานะคะ ลอดผ่านมา แล้วดึงออกมา ล็อกตรงหัวไม่โป้งตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะ พอล็อกตรงนี้เสร็จนะคะ พับทบ แล้วพับแบบนี้ค่ะ พับครึ่งแบบนี้ พอพับอย่างนี้เสร็จนะคะ เราทำบ่วง เราคล้องด้านบน บ่วงตรงนี้จะคล้องตายด้านบนนะคะ นี่นะ จับตรงนี้ให้ดีนะคะ เราลูดค่ะ ตรงนี้มันจะเป็นปูดๆมานิดนึง ล้องอีกรอบหนึ่ง นี่นะคะคล้องอีกรอบหนึ่งแล้วดึงเข้ามาในห่วงนะคะพอดึงเข้ามาในห่วงตรงนี้นะคะ เราเอาปลายนี้ ใส่กับตัวเข็มเป็นเข็มเล็กเข็มใหญ่ก็ได้นะคะนะคะแล้วเราก็ล็อกตรงนี้อีกรอบหนึ่ง ล็อกปมนี้นะคะ ไม่ให้มันเคลื่อน ล็อกอีกรอบหนึ่งล็อกปมตรงนี้ไว้นี่ค่ะ มันจะดึงล็อกไว้ไม่ให้มันเคลื่อน พอไม่ให้เคลื่อนเสร็จแล้วเราก็ดึงตัวนี้ขึ้นไปข้างบนค่ะ ขึ้นไปตรงกลาง มันจะโผล่มาอย่างนี้ แล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ยไปมัดติดกระโซ่นะคะ ส่วนด้านล่างตรงผู้ตรงนี้เราก็ตัดออก นี่นะคะ ตัด แล้วเราก็แต่งให้มันเท่ากัน ตรงนี้เราก็ตัดออก มันก็จะได้ตัวผู้แบบนี้แหละ เดี๋ยวเรามาดูวิธีเย็บนะคะ เดี๋ยวพี่จะใส่สายคาดให้ดูก่อน เรามาดูของเราตัวนี้นะคะ ตัวที่มันอยู่ติดกระโซ่ เดี๋ยวจะเย็บติดกระโซ่ให้ดูนะคะ แต่ตอนนี้อันนี้เย็บแล้วพี่จะสาธิตวิธีการร้อยนะคะ เราก็ร้อยเข้าไปตรงตรงนี้นะคะ ตรงข้างตรงลายของตรงลายพัดเนี่ยค่ะ นี่นะ สลับไปตรงนี้นะคะ เราจะได้รูดได้ เหลือ ตรงนี้ห้อย นี่นะ ดึงโยงไปนะคะ ไม่ต้องลงทุกอันก็ได้ค่ะ เป็นโยงโยงแบบนี้ก็ได้ เราก็จัดงานเรานิดนึง อ่ะ ทีนี้มาดูวิธีเย็บค่ะ วิธีเย็บจะเย็บเหมือนกัน นี่นะคะ ตรงสายที่มันที่มันโผล่ออกมาตรงเนี้ยนะคะสายที่มันโผล่ออกมาจากไอ้ตรงผู้เนี่ย เราจะเย็บเข้ากับเงื่อนตายตรงนี้ เงื่อนตายของโซ่ เราเย็บเหมือนกันนะคะ เนี่ยค่ะ พอเราเย็บเข้ามาเสร็จแล้วตรงนี้เราผูกนะคะ เราผูกเงื่อนตายผูกแน่นๆเลยค่ะ อย่าให้หลุดนะ นี่ผูกเงื่อนตาย นี่นะคะพอผูกเงื่อนตายเสร็จแล้วเนี่ย มันจะเหลืออยู่เงื่อนอยู่สองอัน เงื่อนนะคะเราใส่เข้าไปตรงนี้ ใส่เข้าไปตรงหัว แทงทะลุออกมาเลย นี่นะคะ มันจะแทงทะลุพู่ออกมาแล้วเราก็ดึงล็อก ตรงนี้ให้เข้าไปนี่นะคะ ปล่อยปล่อยมันนะเดี๋ยวเราจะตัดทิ้ง ตรงนี้เหมือนกัน หลังจากที่เรามัด เราต้องมัดเงื่อนตายนะคะ ไม่งั้นเดี๋ยวหลุดนะ มัดเงื่อนตายเสร็จแล้ว ตรงนี้ปลายเนี่ยค่ะ เราก็แทงเข้าไปตรงนี้แทงลงไปให้มันโผล่มาตรงผู้เนี่ยค่ะ แค่นี้นะคะ แล้วที่เหลือไอ้ตรงยาวๆ ตรงนี้เราก็ตัด ทำอย่างเงี้ยเหมือนกันทั้งสองด้านเพียงแค่ว่าด้านหนึ่งเย็บก่อนอีกด้านหนึ่งมาเย็บทีหลังนะคะ เราก็จะได้งานเราออกมา งานเรานะคะ ของพี่พี่ถักสูงสิบนิ้ว เราจะถักใส่ได้สองแบบเป็นปอกคอได้ ตัวนี้ก็เป็นปลอกคออุ่นๆเก๋ๆใส่ลงไปตรงนี้มันก็จะอยู่ที่คอ หนาวก็ดึงขึ้นมาถึงจมูกได้นะคะหรือถ้าเราจะใส่เป็นหมวกเราก็รูดค่ะ รูดข้างบนมันก็จะติดกันตรงลายพัดเป็นแบบนี้นะคะ แล้วตรงนี้เราก็จับมัดเป็นโบมันก็จะได้หมวกเท่ๆเก่าๆเก๋ๆค่ะ เก็บเศษไหมได้หมวกเท่ได้นะคะเวลาใส่ตรงนี้มันก็จะห้อยย้อยอยู่ตรงด้านหลัง เราก็ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องเวลาลดเวลาเพิ่มห่วงเราถักเป็นทรงกระบอกขึ้นมา เล่นสีงานจะได้สวยนะคะ ตรงนี้เวลาเราใส่มันก็จะห้อยออกมาแบบนี้ นี่นะคะ เก๋ๆแบบนี้นี่ค่ะ ติดตามพี่เมย์ต่อได้ที่ YouTube ช่องพี่เมย์นะคะ เมชินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณ